การเก็บข้อมูลแล้วก็สำรวจความต้องการของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแบรนด์ค่ะ ซึ่งในเรื่องนี้คุณจุลเกียรติก็จะมีเทคนิคและกลยุทธ์ง่ายๆ มาฝากกันค่ะครับก็เรามาพูดถึงในเรื่องของเบสิกเรื่องรีเสิร์ชสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็เรื่องของคอน sumer trend คร่าวๆนะครับ อย่างที่เมื่อกี้พาร์ทที่แล้วพูดไปเรื่องของแฟกเตอร์ของการทำรีเสิร์ชเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าไอ้สี่แฟกเตอร์คอน sumer เนี่ยเราวิจัยหรือวิเคราะห์ตรงนี้เพื่อไปหาอันเม็ดนี้ ความต้องการนะฮะวิเคราะห์ตัวตนเรานะครับเพื่อหา value ในมุมของสายตาของลูกค้าเราว่ามีต่อเราอย่างไงนะฮะวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อหาความแตกต่างนะครับแล้ววิเคราะห์ไม่กระเทนเพื่อหาเดเร c ชั่นไอ้ทั้ง 4 ตัวเนี่ยมันจะมารวมกันเป็นเรื่องกลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องความลึกซึ้งของคอน sumer ในปัจจุบันแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในการเอาเทรนไปใช้เพื่อพัฒนาแบรนด์เนี่ยนะครับเทรนเนี่ยมันมีด้วยกัน ประมาณ 3 หมวดใหญ่ ๆสำหรับที่บริษัทเราใช้นะฮะซึ่งในปีกย่อยมันจะมีมากกว่านั้น แต่สำหรับในแง่การสร้างแบรนด์ 3 หมวดนี้ถือว่าพอใช้ได้นะครับหมวดแรกคือมกะเทรนด์นะครับเมกะเทรนเนี่ยจะต้องไปรู้เรื่องเกี่ยวกับภาพรวมๆ ของโลกนะว่าโซเชียลเป็นยังไงเทคโนโลยีตอนนี้ไปถึงไหนเอ o n นมีนะครับระบบเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ของโลก p o l i t i c นะฮะเรื่องของการเมืองนะครับนี่ก็มีผลหมดนะฮะนี่คือซีกแมกกาเทน ซีกที่ 2 คือซีกไอ้เจ้าที่เป็นเรื่องของ consumer trend นะครับ consumer trend เนี่ยก็ต้องดูว่าเอ๊ะคนเนี่ยเดี๋ยวนี้มี attitude แบบไหนนะครับมีวิธีของการบริโภคสินค้าแบบไหนนะฮะแล้ว consumer trend ก็จะไปสู่ข้อมูลที่เป็นเรื่องของ design trend นะครับเช่นสีนะครับโลโก้เสื้อผ้าเส้นได้ของตกแต่งบ้านนะครับ พวกนี้มีผลมาจาก consumer trend ก่อน และ consumer trend ก็มีเอฟเฟกมาจาก mega trend เห็นไหมฮะทุกอย่างมันต่อเนื่องกันเป็นไซเคิลเป็นกระบวนการนะครับ มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแค่ฉันจะทำเรื่องของดีไซน์เทรนแล้วก็กำหนดขึ้นมาเลยสีนั้นสีนี้ไม่ใช่นะฮะมันมีกระบวนการของมันนะฮะแล้วก็มีอายุนะครับ อย่างในเมกะเทรนบางทีแบบ 10 ปีครับ ยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับ 5 ปี 10 ปีนะครับ ก็จะเป็นไซเคิลแบบนี้เช่นอย่างการช่วยกันประหยัดพลังงาน พวกนี้มันเป็นอิชูของโลกนะฮะมันไม่ได้เปลี่ยนเร็วๆนะฮะพวกนี้ก็อยู่ไปอีกยาวนะฮะแต่ถ้าเป็นลักษณะของ consumer trend นะครับไซเคิลมันจะประมาณสัก 2 ปีนะครับจะเริ่มหมุนหมุนช้าๆ แต่ไม่ได้หมุนเร็วเหมือนพวกเทรนทางด้านดีไซน์เทรนทางด้านดีไซน์จะหมุนเร็วกว่า จะแบบใช้เวลาแบบ 3-6 เดือนนะครับบางทีเปลี่ยนหมุนในรอบของแบบซีซันทีหนึ่งนะฮะ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของเทนเทอร์มหรือว่าเรื่องของแบบชีวิตไลฟ์ของเทรนแต่ละอันที่มันเกิดขึ้นนะฮะยกตัวอย่างลองนึกถึงครั้งหนึ่งคนไทยฮิตมาก ใส่เสื้อเหลืองกันหมดเลยนะครับไม่ใช่ประท้วงนะฮะแต่ใส่เสื้อเหลืองในแง่ของการที่เคารพนะครับให้เกียรติเชิดชูนะครับในหลวงของเรา นั่นคือเป็นอะไรฮะเห็นไหมฮะมันจะอยู่ในหมวดที่เป็นเทรนระยะสั้นช็อตเทอมเทรนด คือฮิตแป๊บหนึ่งนะครับ แต่พอไปนานๆ เราถูกมองว่าอันเนี้ยเป็นตัวแทนของการเชิดชูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ มันก็กลายเป็น a t t i t u d ของเราขึ้นมานะครับเป็นสติขึ้นมาของคนไทยทีเดียวนะฮะ เพราะทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือฟีโนเมนาที่เกิดขึ้นในโซเชียลในสังคม มันจะส่งผลกระทบกลับไปที่เรื่องคอน sumer trend และดีไซน์เทรนด์นะฮะอ่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเอ๊ะแล้วมาไปใช้ยังไงเอามาดูวันนี้จะพูดหนักหน่อยเรื่องคอน sumer trend นะฮะ consumer trend เนี่ย เอาไปพัฒนาเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจ เอาไปวางกลยุทธ์แบรนด์ เอาไปออกแบบผลิตสิ่งใหม่ ๆ นะครับ เอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับ ให้ดึงดูดผู้ใช้งานมากขึ้น อันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่า consumer trend นะฮะนอกจากการวิเคราะห์แบรนด์ของตัวเองแล้วนะคะยังต้องวิเคราะห์แบรนด์ของคู่แข่ง กลุ่มลูกค้าและวิธีการบริโภคค่ะ ซึ่งคุณจุลเกียรติได้เน้นในเรื่องของการออกแบบและเน้นเรื่องของเทรนในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมากค่ะ โดยเฉพาะ Facebook และ Line นะคะ นอกจากเรียนรู้การสร้างแบรนด์แล้ว เราจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อให้แบรนด์ของเราเติบโตได้อย่างกล้าวกระโดดค่ะ